ด้านขอบคุณด้านไปเลยค่ะสำหรับวันนเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะ เราสองคนไปเซเว่นอีเลเว่นมาแล้ทุกคนว้าของตกขอโทษค่ะโโอ้ยด้านมีด้านเอาใหม่ เอาใหม่ เอาใหม่ m n l e G o มาเริ่มกันเลย ทำกล่องนี่ก่อนเลย มามาเริ่มเริ่มเริ่มซองแรกที่เราเราแกะออกมาสยิ่ซองแรกก็คือตัวนี้นะ เป็นแบบพิมพ์แบบพิมพ์แบบนี้นี่โฟกัสเลยเนี่ยไม่โฟกัสก็จะมีหลาย ๆ รูปนะ มีดาวมีหัวใจมีตุ๊กโป่งโอ้สามารถไปหาซื้อที่เซเว่นเลเวยนทุกคนมีนี้ด้วยไอติมสตรอเบอรี่แล้วก็มีอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มนะคะทุกคน ชัดเป็นอะไรไม่รู้พูดไม่ชัดเรียกว่าอะไรอะฐานจะเจอเป็นฐานกระดาษให้เราต่อนะกับด้านอย่นี้นะอย่างนี้สวยมากก็จะเป็นแบบนี้น้เอาไปชุบแก้กล้องจะเป็นฐานแบบนี้เป็นแบบนี้นะนี่นี่เป็นชิงช้าจะเป็นแบบนี้ถ้าเราต่อเสร็จแล้วมัน ีนนะทุกคนวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะนะไม่เป็นไรน่าจะลิ้นพันกันนะทุกคนนะแต่ก็ช่วยมาเถอะอ่ะเริ่มอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์นะเขาต้องเตรียมน้ำด้วยนะทุกคน ใครที่ซื้อไปแล้วนะคะจะมีวิธีทำต้องหลังกล่องนะคะนี่จะมีวิธีทำทำตามวิธีทำนี้เลยนะคะ ในซองในแบบพิมพ์ข้างในนะ จะได้ไม้แบบนี้มันจะมีรูปหัวใจด้วยกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเนาะอันดับ แรกเราต้องทำอะไรก่อน อันดับแรกนะทุกคนเราต้องตัดแบบตัดสามสามเหลี่ยมตรงนี้ตัดออกมาเลยสองคือให้เอาไม้ไม้อมยิ้แบบพวกนี้ค่ะพวกนี้พวกนี้นะเอามาแบบเอามาใส่แบบนี้นะใส่เลยใส่แบบนี้นเลยใครที่ทำหรือว่าซื้อมาทำแล้วเนี่ยใส่ใส่ด้าใส่ด้าเป็นด้านเป็นด้าน ร่อยอร่อยหลังจากที่เราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะ เราเทใส่ถาดอะไรเสร็จแล้วเราก็พอไปพักประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะเดี๋ยวเราจะเอาไปพักกันเลย ต่อมาก็ค่าแกะฐานของมันที่อยู่ในกล่องที่มาด้วยกันนะ แกะออกมาก่อนเราจะมาบอกว่าประกอบยังไง ใช่ ระหว่างที่กำลังจะดูเราประกอบเนี่ย ไปซื้อมาทำพร้อมกันได้นะที่เซเว่นอีเลเว่นเลยแต่ไม่รู้ว่าบางสาขาอาจจะมีบางสาขาอาจจะมีก็ ยังไงก็ลองไปหาซื้อกันนะ ใครที่ทานเสร็จแล้วนะทำของหวานเสร็จแล้วเนี่ย อย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะ เสร็จแล้วนะทุกคนโอเคแล้วแกะเสร็จแล้วนะแล้วเราก็มาประกอบรอกันเลยระหว่างที่รอนั้น ที่รอระหว่างที่รอวุ้นพักนะคะแรกเลย กลมอันนี้นะ รอลิลลี่ตอนนั้นพักเสร็จแล้วแล้วก็มาเสียบเข้าไปนอนิลลี่นะเมื่อกี้ไปดูลิลลี่มา มันยังไม่เซ็ตตัวนะ ก็ระหว่างรอก็ทำกล่องนี้รอแพงมากเนี่ย คือมีซองเดียวเลยก็ได้อันนี้ด้วยอ่ะเป็นเป็นอะไรอ่ะสงสัยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ทุกคน นี่เป็นแบบนี้แสงมันสะท้อนกล้องไม่ทำให้ค่อยโฟกัสมันจะเป็นสายๆสีฟ้าแบบนี้นะ อะไรก็ไม่รู้สักอย่างอ่ะช่้นเถอะมาต่อเลย แ่แกแบบนี้เด็ดขาดนะว่าซองนี้เนี่ยไมต้องใช้ ไม่ยีลืมดูไม่ต้องใช้ต้องแกะตามรอยที่มันเกะแล้ว นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเส้นฝาตรงนี้เพื่อจะให้เพื่อจะเอามาวางอ่ะงั้นเราก็ประดิษฐ์เองแล้ว ร็จกันแล้วนะทุกคน มันเซ็ตตัวแล้วถามนะทานทานนี่นี่ มันเซ็ตตัวแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมาก เราจะลองมาแกะกันทีละไม้ แล้วเราก็จะเอาไปต่อเป็นชิ้นช้าสวรรค์ เสร็จแล้วนะทุกคนออกมาแล้วอ้าวนเป็นี่ お前はもう死んでいるนี่เสร็จแล้วขายไปหนึ่งมือแต่แอบกินก็ไม่รู้ใช่แต่แอบกินก็ไม่รู้何เรามาหมุนเล่นกันเลยนะ ทุกคน มันอาจจะไม่บาลานซ์กันเพราะว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันเพราะว่าสมดุลเลยหมุนได้นะทุกคนจริงมันหมุนได้นะแต่ว่า จริงๆมันหมุนได้นะแต่ว่าสมดุลไปแล้วน่ารักนะทุกคน เอาไว้ประดับห้องได้ด้วย พอเราเล่นเสร็จแล้วใช่ไหม เราถ่ายรูปทำอะไรเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้ว อุ้ยเล่นจนแบบไม่อยากเล่นแล้วกินไปลองกิน เรามากินกันเลยดีกว่าเลยนะกินเลยคิวรสชาติจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้ตรงนี้ยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้เราสองคน ขอตัวลาไปก่อนนะ บ๊ายบาย